บตาดูเหมือนว่าคืนเดือนงายพลนนวลแสงจันทร์ฉันมองเห็นยายสายใยผูกพัน เห็นจันทร์สว่างกลางใจบุญใดนั้นได้ทำกับยาย มองเห็นวิ ห่างพลายลอยฟ้าเด่นดูสดใส พระคุณของยายมากมายลดใจ ทดแทนเท่าใดเลื่อมใจไม่มีประมาณ ราตรี สร้างบุญกันน้อคุณยายอยู่ไกลนักสูงเกินจากขว้ายายกลับน้องมากลางเราความงามขององค์ทองแห่งยาย เลิศล้ำพระธรรมกาย យายសុខสมชื่นชมสวนจันทร์ราตรี สังสมนึกบุญครั้งใดลึกไทยพี่รมลานยายสุขสมชื่นชมสุวรรณ